Thank you. ครับ หลังจากที่เรากล่าวถึง suprasegmental phonemes ประเภทที่ 1 คือ tone ประเภทที่ 2 คือ stress ไปแล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูประเภทที่ 3 นะครับ นั่นก็คือเรื่องของ intonation หรือทำนองเสียง หน่วยเสียงนี้จะกว้างกว่าวรรณยุกต์ ทั่วๆไป เพราะเป็นเสียงสูงต่ำ ที่ครอบคลุมมากกว่าระดับคำนะครับ มันเป็นส่วนประกอบของเสียงที่นอกเหนือจาก เสียงพยัญชนะและเสียงสระนะครับอินโทเนชันเนี่ยหรือทำนองเสียงเนี่ยจะครอบคลุมถึงการสื่อความหมายของคำถาม การยืนยัน การเห็นด้วยไม่เห็นด้วย การขอร้องนะแสดงการขอร้องความประหลาดใจนะรวมทั้งการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ด้วยนะเรื่องของ intonation นะครับและรูปแบบของ intonation หรือทำนองเสียงในภาษาอังกฤษนั้น ที่สำคัญก็มีอยู่ 2 รูปนะครับก็คืออันแรกนะครับเป็น rising falling intonation ก็คือขึ้นแล้วก็ลงนะครับอันที่ 2 คือ rising intonation นะครับก็คือท้ายประโยคเสียงจะขึ้นนะครับ rising คือคือสียงจะสูงขึ้นไปนะครับทีนี้ rising falling intonation เนี่ยตามปกติจะสื่อความหมายว่าเป็นการจบข้อความ หรือจบประโยคนะครับหลังจาก rising คือขึ้นไปแล้วแล้วก็ falling นั่นคือจบประโยคหรือข้อความโดยทั่วไปนะครับ ตัวอย่างประโยคนะครับ she is a student she is a student นะครับเสียงจะลงท้าย จะสังเกตเห็นว่าทำนองเสียงนี้จะมีการขึ้นแล้วก็ลง โดยที่ตอนท้ายของประโยคเนี่ยจะลง และการลงนั้น ถ้าคำสุดท้ายเป็นคำที่มีหลายพยางทำนองเสียงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะพาลงตรงพยางหลังของประโยค she is a student ขึ้นตรง stu แล้วก็ลง dent she is a student อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ถ้าคำสุดท้ายมีพยางเดียวนะคือเป็นคำที่มีพยางเดียวทำนองเสียงจะลงแบบพาลงกลางคำนะแล้วก็เลื่อนไหลลงไปตรงกลางคำ เช่น It is nice It is nice It is nice เห็นไหมฮะ nice ลงไปอ้าลงไปอย่างนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูว่า มีประโยคประเภทใดบ้างนะครับที่มี intonation หรือทำนองเสียงแบบ rising falling เนี่ยนะครับและเรามาลองออกเสียงไปด้วยกันนะครับ ประโยคประเภทที่1ที่ มี intonation แบบ rising falling ก็คือประโยคบอกเล่าทั่วไปนะครับนั่นก็คือท้ายประโยคเสียงจะต้องลง ไม่ว่าตรงกลางประโยคจะขึ้นลงกี่รอบ ก็ตามท้ายประโยคเสียงต้องลงนะครับ เช่น I have no idea who the boy is เห็นไหมครับ boy แล้วก็ is ลงไป ประโยคที่สองนะครับ The cake is on the table The cake is on the table I am studying Chinese I am studying shyness จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ shyness ลงไปตรงนี้นะครับประโยคประเภทที่2นะครับที่ intonation เป็นแบบ rising falling เนี่ยนะครับก็คือประโยคคำสั่งหรือ command นั่นเองตัวอย่างประโยคนะครับดูด้วยกันนะครับ take your shoes off take your shoes off shoe ขึ้นแล้วก็ off ลงนะครับ don't be silly don't be silly silly do what I tell you do what I tell you do what I tell you คือ tell ลง you นะครับ ก็รู้แล้วแต่เป็นประโยค command หรือคำสั่งงสิ้นนะครับ ประเภทที่3นะครับ ประเภทที่3นะครับ ได้แก่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย question word หรือ W H questions นั่นเอง ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what where when why who whom which how ทั้งหลายแหล่นะครับ WH question ประโยคประเภทนี้นะครับ ก็จะเป็น rising falling ท้ายประโยคเสียงจะต้องลงนะ falling intonation จะต้องลงนะครับ ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดจะขึ้นสูงหมดเลย rising หมดเลยนะครับ บางคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ประโยคแรกนะครับสั้นๆ which one which one which one ไม่ใช่ which one นะครับต้องเป็น which one ประโยคที่สองนะครับ when is the lecture when is the lecture when is the lecture lecture ลงนะครับ how are you feeling how are you feeling feeling ลงนะครับ แม้กระทั่งคำเดียวนะ question word คำเดียวก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ขึ้นเสียงสูง ไม่ได้ rising นะครับ คือคำว่า why why เห็นไหมครับ why จะลงอย่างนี้นะครับ ต่อไปเป็นประเภทที่4นะครับก็คือประโยคอุทาน หรือ exclamation นะครับ อันนี้ก็จะเป็น rising falling เช่นเดียวกัน ดูตัวอย่างนะครับ อาจจะเป็นคำอุทานเฉยๆก็ได้เช่น excellent excellent ขึ้น excellent นะครับ excellent ไม่ใช่ excellent นะครับคำต่อไปนะครับ splendid Splendid. Good heaven. Good heaven. What a beautiful day. What a beautiful day. beautiful ขึ้นแล้วก็ day ลงนะครับ อันนี้ก็เป็น rising falling เป็นประโยคอุทานนะครับ และประเภทที่5นะครับคือประโยคคำถาม question tag โดยที่ question tag นี้เป็นคำถามที่ผู้ถามรู้อยู่แล้วว่าคำตอบ ของคนตอบจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับ คือเป็นเหมือนคำถามที่เรารู้คำตอบอยู่แล้ว แต่เราใช้ถามเพื่อจะตอกย้ำความมั่นใจ เขาเรียกว่า agreement expected agreement expected เช่นประโยคต่อไปนี้นะครับ you like your shirt don't you you like your shirt don't you เหมือนถามว่าคุณชอบเสื้อของคุณใช่เปล่าล่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบ แต่เราจะ เราถามย้ำเฉยๆนะครับนั่นจะเป็น don't you ไม่ใช่ don't you นะครับต้องเป็น don't you อีกประโยคหนึ่งนะครับ you won't tell anyone will you you won't tell anyone will you ประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราไปถามย้ำว่าคุณจะไม่บอกใครใช่ไหม สมมติเรามีความลับ แล้วคาดว่าคนที่ฟังเขาจะต้องบอกว่าไม่บอกใครแน่นอน ใช่ไหมฮะเหมือนเรารู้อยู่แก่ใจไปแล้วแต่เราพูดถามย้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับ ดังนี้ question tag นี้จะเป็น rising falling หางของมันนะครับ you won't tell anyone will you you won't tell anyone will you อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับทีนี้เรามาถึงประโยคประเภทสุดท้ายที่มีรูปแบบ intonation แบบ rising falling นะครับ ได้แก่ประโยคคำถามที่เป็น yes no question แต่เป็น yes no question แบบคำถามแบบสั้นนะครับ ไม่ใช่เป็นประโยคเต็ม นะครับอันนี้เสียงจะ rising แล้วก็ falling นะครับ ตัวอย่างเช่น A คุยกับ B A บอกว่า I met น a เดท last night at the movie B ได้ยินก็บอกว่า did you did you ไม่ใช่ did you นะครับ นะครับ ก็เป็นคำถามสั้นๆแค่ did กับ you เป็น yes no question แบบสั้นๆ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ A คุยกับ B เหมือนกัน A A พูดขึ้นมาว่า she's my new manager she's my new manager บีบอกว่า is she is she something like that นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าจริงเหรอ อะไรเงี้ยนะฮะ is she เป็นคำถามแบบสั้นๆนะครับ ต่อไปเรามาดู intonation รูปแบบที่2นะครับ ก็คือ rising intonation ก็คือขึ้นเสียงสูงนะครับซึ่งหมายความว่าเสียงท้ายของประโยคเนี่ยจะต้องสูงขึ้น นะตัวอย่างเช่น are you ready Are you ready? Do you like apple? Do you like apple? อย่างนี้เป็นต้นนะครับ และถามว่าประโยคประเภทไหนบ้าง ที่ต้องออกเสียงท้ายประโยคเป็น rising intonation คำตอบก็คือประเภทต่อไปนี้ครับ 1. ประโยคคำถามประเภท yes no question คือคำถามที่เวลาถามมาแล้วเราต้องตอบด้วย yes ถ้าใช่ no ถ้าไม่ใช่ นะครับ ดูประโยคตัวเป็นนี้ตัวอย่างนะครับ Shall I open the window Shall I open the window เสียงจะขึ้นนะครับ Is she taller than Dawn Is she taller than Dawn Can you speak English Can you speak English Does she like it Does she like it Is he your friend Is he your friend Do you have a friend Do you have a friend อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ประเภทที่2นะครับได้แก่รูปประโยคบอกเล่าที่เรานำมาเป็นประโยคคำถาม อันนี้จะอยู่ในภาษาพูดซะมากกว่านะครับ ก็คือทำให้ประโยคบอกเล่ากลายเป็นคำถามโดยการขึ้นเสียง rising intonation คือเสียงท้ายจะสูงขึ้นนะครับเช่น she promised you she promised you ถ้าผมออกเสียงว่า she promised you she promised you ก็เป็นประโยคบอกเล่า แต่พอขึ้นเสียงสูง she promised you she promised you เป็นคำถาม อีกประโยคหนึ่งนะครับ you like it you like it you said you wanna go you said you wanna go อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเราเอาเสียงท้ายลง falling มันก็จะกลายเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานี่เองนะครับ ประเภทต่อไปนะครับ ได้แก่รูปคำถาม question tag ที่เป็นคำถามจริงๆ ทำไมต้องบอกว่าเป็นคำถามจริงๆ เพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึง question tag รอบหนึ่งแล้วนะครับ แต่เป็นคำถามที่เหมือนว่าผู้ถามรู้คำตอบแล้ว เพียงแต่ถามย้ำแค่นั้นเอง ทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามจริงๆ นั่นหมายความว่าผู้ถามไม่ทราบคำตอบจริง ๆ ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับ ดังนั้นประโยค question tag อย่างนี้นะครับเสียงก็จะต้องท้ายเสียงจะต้องขึ้นสูงนะครับคือ rising intonation ตัวอย่างประโยคเช่น Your teacher's name isn't Sophia, is it? ต้องเป็น is it นะ is it เสียงสูงขึ้นนะครับ Hold it for me, would you? Hold it for me, would you? สังเกตเห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับ เป็นประโยคคำสั่งนะครับ ท้ายเสียงแท็กที่ตามหลังคำสั่งก็จะขึ้นเสียงสูงเช่นกันนะครับ อีกประโยคหนึ่งนะครับ let's go let's go out shall we let's go out shall we อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับ และประโยคประเภทสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ลงท้ายด้วย rising intonation นะครับ ก็คือประโยคขอร้องหรือประโยค request นั่นเองนะครับ ประโยคประเภทนี้นำมาดูตัวอย่างกันนะครับ เช่น excuse me please excuse me please จะขึ้น please สูงนะครับ one more time please one more time please hold the elevator please hold the elevator please ขึ้น please please เสียงจะต้องขึ้นสูงเป็น rising intonation นะครับ ครับ อย่างไรก็ตามนะครับ ก็ยังมีทำนองเสียงหรือ intonation อีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า non-final intonation จริงๆแล้วก็คล้ายกับ rising falling intonation นั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าโครงสร้างประโยคจะมีชุดของคำหลายๆคำ ซึ่งแต่ละคำจะต้อง rising falling rising falling ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบประโยคนะครับ ซึ่งตอนจบก็จะเป็น falling intonation แน่นอน เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ มันจะเป็นซีรีส์ของกลุ่มคำนะครับ เช่นบอกว่า she can play tennis and basketball นะ มีขึ้น tennis and basketball อีกตัวอย่างนะครับ I went to the bank the post office and the supermarket ขึ้น ลง ขึ้น ลง อย่างนี้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ we can go by boat by bus or by plane อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นซีรีส์ของคำนะ word series นะครับ อย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า non final intonation